阿爷话佢细个嗰阵睇戏前会先放，孙日先博士幻灯片，然后播中华民国国歌。睇完就回放嗰个俾日本军阀响皇宫怼冧嗰个短命皇帝。阿南达，阿南达陛下幻灯片，然后全体观众起立，唱埋呢首。 เพลงสรรเสริญพระบารมี จงเซ至งก็ินจีจานฉงข้าวันพุทธเจ้า เอามโนและศิรกรานนพพระภูมิบาลบุญดิเรก เอกบรมจักกริน พระสยามินพระยศยิ่งยง เย็นศิรเพราะพระบริบาล ผลพระคุณ ทอ รักษา ปวงประชาเป็นสุขสาร ขอบันดาลทอ ประสงค์ใด จงสริดดัง หวังวอนหฤทัยดูดถวายชัย ชโย